คือ ทุกไลฟ์เลยเว้ยจะต้องมีคนถามว่าพี่ครับ เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับ ถามจริงแยกเสียงผู้หญิงกับผู้ชายไม่ออกหรอวะมีของมาส่งครับอ๋อได้ครับ เดี๋ยวไปครับ